วัสดีผู้ชมและผู้ติดตามที่น่ารักทุกท่าน วันนี้พวกเรามีอะไรที่สำคัญมากอยากจะบอก ขออนุญาตไม่อ้อมค้อมอะไรทั้งสิ้นเลยละกันนะ คือว่า โยกิแอนนมสด มีสติกเกอร์ลายแล้วว้า แอนนมสดสติกเกอร์แอนิเมชันสุดน่ารักจากพวกเราสองสิ่งมีชีวิตกับอีกหนึ่งไร้ชีวิตในห้องสีขาวพร้อมให้จับจ่ายใช้สอยกันได้แล้วที่สติกเกอร์ช็อปและไลน์สโตร์ในราคาคนกันเองเพียง60-69 บาท ว้าวสุดยอดไปเลย ด้วยการสื่อสารที่แสนสร้างสรรค์ผสานเข้ากับความน่ารักกุ๊กกิ๊บอันเหนือคำบรรยายส่วนผสมที่ลงตัวนี้จะทำให้การแชทของคุณกับเพื่อน ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปว้าวเป็นไปได้ยังไงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการทักทายดีใจ สงสัย หิวข้าวปฏิเสธเพื่อที่ชอบยืมตังค์กรดข่าวของผู้ทำงานเป็นคุ้มภาษีตอบกลับพ่อที่สุวรรณีวันจันทร์เรื่องสติของนี่ยังมูฟอ่อนไม่ได้ คอมโบใส่แฟนที่ตอบช้าหรือจะสร้างปาร์ตี้ในห้องแชทก็ยังได้ โอ้โหพี่เกียรติอวยแล้วอะเหนื่อย และสำหรับใครที่สงสัยว่าทำไมเราไม่ทำแบบมีเสียงก็ขอชี้แจงตรงนี้เลยว่า การที่สติกเกอร์ไลน์แบบมีเสียงจะเกิดขึ้นได้ คือจะต้องผ่านการเชิญจากทางไลน์ออฟฟิเชียลเองโดยเขาอาจจะพิจารณาจากความนิยมและยอดขายต่างๆ เพราะฉะนั้นซื้อเถอะครับ เพื่อสติกเกอร์ที่มีสีซื้อนะครับ เพื่อที่เราจะได้ทำออกมาอีก ซื้อนะครับ เพื่องบทำพวงกุญแจ ซื้อนะครับ เพื่อค่าเช่าในเดือนนี้ซื้อนะครับ เพื่อพรุ่งนี้ที่ดีกว่า ซื้อนะครับ เพื่ออนาคตของชาติ ซื้อนะครับเพื่อถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับ แต่ถ้าไม่กดแล้วก็ ซื้อสติกเกอร์ล์ก็ได้ครับ